เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร หัวอกแม่ ในวันที่อารัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นรับมารดาพระโพธิสัตว์ ทรงฝันว่า พระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดง หน้าตาโหดเที่ยม หน้ากลัว เอาดาบตัดแขนขวา ของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ ครั้นพระนางตื่นขึ้นมา ก็ตกใจกลัว ลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ ก็ทราบว่าฝันร้าย พระองค์รู้สึกใจคอไม่ดี ไม่รู้ว่า จะเกิดอันตรายแก่บุตร แก่เท้าทัตรถหรือแก่พระองค์เองรันนั้น พระนางก็ทรงเป็นห่วง พระโพธิสัตว์ขึ้นมาอย่างจับใจ คนอื่นๆอยู่ในนาคพิภพหมด มีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้น ที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์ หรือภูริทัตจะถูกหมองู หรือครุฑจับไปครั้นแล้ว พระองค์ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัว จากวันที่พระนางฝันจนผ่านไปได้กึ่งเดือน พระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่า ลูกภูริทัต ไม่เคยหายไปนานขนาดนี้ นี่ก็เกินครึ่งเดือนเข้าแล้ว เห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ พระนางสมุทชา ทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่า ทรงรำพึงว่า ลูกภูริทัตจะมาวันนี้ ลูกภูริทัตจะมาวันนี้ แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหาย ครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือน พระนางสมุทชา ไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าร้องไห้ ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตา ดวงหักไทยก็เหือดแห้ง พระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมา เมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือน เป็นเวลาที่สุทัศน์ โอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยม สุทัศน์ให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนี เนื่องจากพระนางสมุทชา กำลังโศกเศร้าถึงปูริทัตจึงไม่ได้ตรัสอะไรกับสุทัศเหมือนที่ผ่านมา สุทัศรู้สึกแปลกใจว่า ทุกครั้งที่ตนมาพบ พระมารดาจะยินดีต้อนรับ แต่วันนี้ พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่ จึงทูลถามถึงสาเหตุ แต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นั่งเงียบไม่ตรัสอะไรอะไร สุทัศคิดว่า หรือจะเกิดเหตุร้ายอะไร จึงถามว่า ใครทำให้พระชนนีไม่สบายใจ พระนางสมุทชาตรัสว่า สุทัศแม่ฝันร้ายมาหนึ่งเดือนแล้ว แม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไป ดูเหมือนเป็นแขนข้างขวา เขาถือติดมือไป ทั้งทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทาง ตั้งแต่แม่ฝันร้าย แม่ไม่มีความสุขเลย ลูกรักน้องของลูกหายไปเดือนหนึ่งไม่เห็นมาเยี่ยมไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร เขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้ เราจะไปนิเวศภูริทัตไปเยี่ยมน้องของลูก จึงเสด็จไปยังนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยหน้าข้าราชบริพารเป็นอันมาก ฝ่ายพวกภรรยาพระโพธิสัตว์ เมื่อไม่เห็นพระภูริทัต ที่จอมปลวกคิดว่า คงจะอยู่ในนิเวศของพระมารดา จึงไม่ได้พากันสงสัย หรือสอบถามถึง ครั้นเหล่าภรรยาภูริทัตทราบว่า แม่ผัวมาหาบุตรของตน ก็พากันต้อนรับ จึงรู้ว่าภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือน เข้าวันนี้แล้ว ต่างก็ตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทชา ร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์ มารดาภูริทัตขึ้นไปตรวจดูบนปราศาสตร์พร้อมหญิงสะพ้ยเห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจ คร่ำครวญรำพันว่า เราไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจ เหมือนนกพัดพลาก จากลูก เห็นแต่รังเปล่า เหมือนนางหงขาว พัดพลากจากลูกอ่อน จะระทมทุกข์ จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้ แม้นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกัน ปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องสมุทรทั่วทั้งนิเวศดูวังเวง ขณะนั้นอริ t หะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาเฝ้า ช่วยกันปลอบพระมารดาให้เบาพระทยัย พระนางสมุทชาตรัสว่า ถึงแม้แม่รู้ว่า สัตว์ทั้งหลายจะต้องตายเป็นธรรมดา แต่แม่ก็ทำใจไม่ได้ เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้ แม่เห็นจะต้องตายแน่บุตรทั้งหลายกล่าวว่า แม่อย่าเศร้าโศกไปเลย ลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตแม่จะได้เห็นภูริทัตภายในเจ็ดวัน สุทัศน์คิดว่าถ้าเรารวมกันไปทั้งสามคน จะชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปสามทาง ให้คนหนึ่งไปเทวโลก คนหนึ่งไปป่าหิมวัน คนหนึ่งไปมนุสโลก นางสมุตชาคักว่า ถ้าให้อริ t h ะไปมนุสโลกหากพบภูริทัตในบ้านและนิคมใด เขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้ไม่เสียหมด เพราะอริ t h ะมีนิสัย มุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปมนุสโลก พระนางจึงบอกให้อริ t h ไปเทวโลก ว่าอริ t h ลูกจงไปเทวโลก ถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมนำภูริทัตไปไว้ในเทวโลก ลูกจงพาเขากลับมาก่อน สุโภคะให้ไปป่าหิมพาน ส่วนสุทัตลูกอ่อนโยน มีเมตตาจงไปมนุสโลก